iPhone 12 ใกล้จะเปิดตัวเต็มทีแล้วนะครับผมวันนี้มีข่าวลือล่าสุดนะครับที่เราจะมารายงานให้ทราบนะครับ ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวลือว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัว iPhone 12 ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมดถึง 4 ขนาด ขนาดแรกก็คือหน้าจอ 5.4 นิ้วนะครับ จะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุด ต่อมาครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้ว โดย 6.1 นิ้วจะแบ่งเป็น 2 รุ่นนะครับ แต่ว่าขนาดทั้ง 2 รุ่นนั้นจะเท่ากัน แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับหน้าจอขนาดใหญ่ที่สุดก็คือจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับ ต่อไปครับเรื่องของชื่อ ก่อนหน้านี้ข่าวลือเรื่องของชื่อนะครับเรียกมาอย่างนี้ครับหน้าจอ 5.4 นิ้วจะเรียกว่า iPhone 12 ธรรมดา ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้วนะครับจะเรียกว่า iPhone 12 Max แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นโปรนะครับก็จะเป็น iPhone 12 Pro แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับ แต่ว่าล่าสุดครับผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่า love to dim นะครับได้ทวิตข้อความบอกว่า iPhone 12 เนี่ยจะเรียกชื่อใหม่ละนะครับจะมีด้วยกัน 4 ชื่อเหมือนเดิมนะครับ ขนาดหน้าจอ 5.4 นิ้ว จะไม่ใช้ว่า iPhone 12 ธรรมดาละ จะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 12 mini นะครับ ส่วนในรุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วนั้นคือ iPhone 12 แล้วก็ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max นะครับ เอาเป็นว่าบอกให้ได้ทราบกันเท่านี้ก่อนนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆ นั้น เราก็เคยพูดไปค่อนข้างที่จะเยอะละ ถ้าให้คาดการจากณตรงจุดนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน 2-3 สัปดาห์นะครับเพราะว่าทางมาร์กโกมันเอง ตอนที่มีการประกาศงาน September Event เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมานั้น ทางมาร์กโกมันบอกว่า iPhone 12นั้นกำหนดการก็จะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็รอติดตามข้อมูลเหล่านั้นพร้อมๆกันนะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวทีมงานไอมดจะมาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับ สวัสดีครับ